สวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้เราจะมาดูการทดลองบ้างไฟ จากทีมงานริมโขงบ้างไฟน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปติดตามรับชมกันเลยครับก็หกหกหกคุณนะ ก็เรียกบ้างไฟร้อยร้อยแสนพันอะไรอย่างนี้ป่ะตน้อยบ้งไฟน้อยใช่ไหคมรับผมไม่เหมือนกับที่เขาไอ้ยาโซที่เขาจุดอะเล็กกว่าใช่ไหมก็นิ้วที่เอาไปจุดในงานอะไรส่วนมาก แล้วจุดจุดยังไงจุดแบบแบตเตอรี่ใช่ไหมแต่ละบังไฟก็มีสูตรการทำที่ไม่เหมือนกัน และแต่สูตรใครสูตรมันและมีชื่อเรียกเฉพาะแต่ละอันอย่างสองอันนี้มาจากค่ายสาวน้อยลอยลมจากจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยลอยลมครับนี่มาจากค่ายสาวน้อยลอยลมครับผมร้อยเอ็ด ละเอียดครับ ขนาดหกหุ่นพ่อขนาดหกหุ่นบางไฟขนาดหกหุ่นครับ ไม่ถึงแสนถึงล้านนะครับแค่หกหุ่นครับ ถ้าบางไฟแสนก็หน้าห้านิ้วขึ้นไปครับอันนี้บางไฟร้อยไม่ถึงร้อยด้วยครับครับบางไฟเล็กครับบางไฟสิบฮ้ยเห็นบ่ครับมันพาแรดบ่ครับมันพาแรดบ่ครับ ขึ้นทั้งฝ้าไปเลยเมันควายเคยเห็นแต่ในทีวีเนาะครับเป็นโทรทัศนทีวีครับสองตอนนี้ทีมงานกำลังต่อสายชนวน จากฐานมาขั้วแบตเตอรี่ ซึ่งมีระยะห่างประมาณ 20-30 เมตร เพื่อความปลอดภัย ดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำบั้งไฟน้อย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบั้งไฟสิบซึ่งเป็นบั้งไฟขนาดเล็กหรือเล็กมากในจำนวนบั้งไฟที่มีมีไอ้ทิมกระสิวกำมะถันแล้วก็ถ่านเผาคถ่านไม้นะครับตำให้ละเอียดใช่ไหมครับตำให้ละเอียด แล้วเราค่อยมาผสมกัน ส่วนผสมแต่ละอย่างก็มันมีสูตรของมันอยู่ครับแล้วแต่มากน้อย ครับ แล้วแต่แล้วแต่ช่างช่างไหนก็ทำสูตรไหน อุปกรณ์สำหรับบ้างไฟก็มีถ่านกรรมฐานดินประสิว ลังไปแล้วครับหลังประจุดินปืนเสร็จ ตอนนี้ก็ได้เวลาทดสอบ ไปดูกันเลยครับ บหางเท่าไรครับ บางร่องไหมจับจักบังมาจากไหนน้อง้อตู้มาจากไหนครับ หางหางเอาเอาสี่ิครับสี่ิหางละสี่สิบครับหางไปว่าอมเลยสามสามบังครับ ตัวนี้สามบังบังโคตรบังบ่ครับ บังโคตรกับบังน้อยกำลังล่างหูเลด้าเลด้าบังน้อยก็ได้เลด้า่าแมบเลด้าไม่เนี่ยครับเลด้า สำหรับการจุดบ้างไฟ การพนันขันต่อเป็นเรื่องธรรมดา อย่างวันนี้ก็มีการหยอกล้อกันเล็กน้อยตามสไตล์ของงานบุญบ้างไฟ ังจากทุกอย่างพร้อมแล้ว คนพร้อม บ้างไฟพร้อม ไปกันเลยครับสามสองหนึ่งไป โอ้ มองไม่เห็นเลย บางครั้งก็มีผิดพลาดทางเทคนิค อย่างอันนี้มีปัญหาที่สายชนวน ทีมงานกำลังตรวจสอบ สาม สองหนึ่งไปนี่ โอ้โห ตกไปทางไหนเนี่ยหายเลยแหมใส่กันคนหลาย ๆ โอ้โหหายเลย โอ้โหโอ้โห ันนี้บ้างไฟอะไรครับเนี่ยชื่อมันมีป่ะมีครับมดเล็กเบิกฟ้าครับน้องเล็กเหรอมดเล็กครับมดเล็กมดเล็กเบิกฟ้าคิกาเลด้าครับเลด้าพร้อมพ้อมอันนี้เป็นบังหุ้มมดเล็กเบิกฟ้านะครับเด้อสาม สองหนึ่งไปโอ้โหพุ่นแล้วพุ่นพุ่นพุ่นลงไปพุ่นพุ่นพุ่นไหลลูกไหลไหลเย็นตายเลยไหลจำดินพุ่นพุ่นคอยติดตามริมโขงบังไฟน้อยจากจังหวัดร้อยเอ็ดกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ